สมัยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนรักนักทุกท่านด้วยนะครับบรรยากาศในช่วงแรกก็รด้กันกับการเตรียมความพร้อมด้านหน้าเวทีของน้องๆสาวสวยกงสานทีมงานด้วยกันน้องโบนภพรเพชรโสภาจันดาราจักร ฒนาการกินกันนะครับ ที่พุ่งด้านหน้าเวทีได้นะครับกระบอกกระทา ปนภาพรวิศภาจันดาราจะบมาถวายกรุบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งักิสิทธิ์แห่งนี้กันก่อนนะจัหวะตรุงตรุงสั่ง tudo สองรอบแรกในจังหวะตะดุงและสามชาให้จิมงานกันดาราเทศภาและน้องบนนำพาพรและพวกเราที่มานักดนตรีสาหัสสวรรค์บริณฑวัฒกรูบาจันทรย์ทวัฒกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านของชาวบ้านแห่งนี้และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา